สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารับตัวใหม่นะครับของเว็บแฮปปี้นะครับผม789นะฮะจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับ ผมจะอยู่ติดนี่เลยนะฮะรับเครดิต 50 บาทนะครับแล้วก็เราสามารถสะสมเพจได้ทุกวันนะครับเพื่อไปแลกเครดิตฟรีได้นะครับสามารถฝากเป็นวอลเล็ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวิธีการรับเครดิตนะครับสัครเด็กใหม่นะครับผมเราต้องไปติดต่อยืนยันตัวตนกับแอดมินนะครับแอดมินจะให้เราแชร์นะครับหรือว่าไปติดตามอะไรต่างๆ ที่แอดมินเขามีเงื่อนไขไว้นะครับผมเพราะว่าเขียนอยู่หน้าเว็บ จะฝากคนที่แชร์ดีกว่ายืนยันเบอร์แค่อย่างเดียว ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะต้องได้แชร์ต้องได้ติดตามนะครับไม่ได้แชร์บ้างน่าจะได้ติดตามนะครับวิธีการรับนะครับผมเออล็อกอินเข้ามาปั๊บแล้วกด3ขีดครับ แล้วก็จะมีติดต่อพนักงานนะครับ ติดต่อไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็พิมพ์ไปว่าขอรับเครที่ฟรีห้าสิบแล้วก็รอให้มีตอบนะครับผมก็แล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมพูดนะครับมันสามารถสะสมเพชรได้นะครับผมมาดูวิธีการสะสมเพชรกันนะครับ เดือนออกมาสุดครับ นี่เราก็รับได้นะครับสุ่ม1-5เพชรนะครับ ผมต่อวันนะครับ เราสามารถนำเพชรไปแลกเครดิตได้นะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอ่อไปเล่นให้ดูนะครับ เป็นของตัวชาบูนะครับ ตัวชาบูก็คือตัวนี้นะครับ ผมเล่นให้ดูเฉยๆนะครับ ผมส่วนจะเล่นประจำเว็บไหนก็แล้วแต่เลยนะครับ แต่ท้ายผมแนะนำยังเป็นตัวยูสามสิบเอ็ดอยู่นะครับนี่ตัวนี้ผมเล่นตัวนี้นะครับ ผมอาจจะบังนะเดี๋ยวมาดูกันนะเปลี่ยนแนวเกียร์มั่งนะครับผม รอสักครู่นะครับขอบีครั้งสิบบาทไปเลยนะครับอีเบนรกจบนะครับน่าจะออกยากอยู่นะครับ Yes Yes เก็บสมบัติมาเต็มเลยนะครับสามหกเฉืฮะสี่ร้อยครับ บล็อกอีกอเดี๋ยวบิดประมาณ อีกเก้า้าแล้วกันนะครับหมดแล้วกันนะครับ ผมก็ได้กำไรมา นะ ครับ เดี๋ยว ผม จะ ไป ถอน นะ ครับ ก็ ฝากติดตามด้วย ก็ ขอบคุณครับ